ดคเอาละผมก็สวัสดีเพื่อน ๆทุกคนนะครับ วันนี้เราก็อยู่กันที่สล็อต PG กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ มาแล้วฮะเกมใหม่ในค่าย PG นะครับ Ad Guardian l i s i n g นะครับวันนี้ผมจัดงบมาที่ 500 บาทนะ ขอเล่นที่10%ของเงินทุนนะเพื่อนๆ วันแรกนะครับ เฉลิมฉลองกันหน่อยกับเกมใหม่ PG นะฮะ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 ชื่อมัน แปลกแปลกแปลงแล้วก็เกม คล้าย ๆ กับ ไอ้พวกลักกี้ในโกแหละ คล้าย ๆกันนะ แต่ว่าฟีเจอร์ตัวคูณ ต่างนะครับ ถ้ามีวายนะครับ ตัวคูณ ข้างล่างก็จะเอามารวมกันอุ้ยฟีเจอร์มันดีมากอะ่ะ เฮ้ย เข้าฟรีเกม เหยียดแค่มาโคตรไวอะ่ะเพื่อน ๆ เบ็ดห้าสิบนะ วันนี้งบห้าร้อยนะครับเล่นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของเงินทุนนะก็คือห้าสิบบาทนะเพื่อนๆเล่นโคตรหนักหน่วงเลย โอ้โห เข้ามาถึงแม่งเข้าฟรีเกมอะดวงดีจัดมาสี่ตัวนะครับ ได้ฟรีเกมสสิบองหมุนฟรีนะเพื่อนๆดูดิอุ้ยฟีเจอร์แม่งเด็ดจัด ฟีเจอร์ตัวคูณมันเด็ดจัดนะดูดิครับ คูณสสิบองแล้วครับ ไม่ไหลนะ จะว่าวสเปนส่วนใหญ่นะครับคูณแปดครับ ตัวคูณแม่งฟีเจอร์ดีจัดอะถลายมันนะมึงเอ้ยพโลเอาแล้วครับ 900 ยังไงครับโอ้โหสวยงามครับ ยังไงครับ แต่คูณ20แล้วครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูครับ24ยันแค่โอ้โหไหลต่อเนื่องคูณ30ครับ ไปอีกโอ้โหสุดจัด เกมใหม่นะเพื่อนเพื่อนครั้งแรกนะครับมึงเคยเข้าเล่นครั้งแรกนะครับแตกแล้ว3 0 0ันะเพื่อนเพื่อน ีฟีเจอร์แม่งเด็ดว่ะ เด็ดจริง มันคล้ายๆ ลักกี้เนโกแต่ตัวคูณมันต่างกันครับ ถ้ามีวายอ่ะ มันเอาตัวคูณรวมกันหมดเลยนะครับ แบบนี้เลย ไปต่อครับ มี4คูณ4 3 ตัวคูณ2 1 ตัวโอ้โหไม่ไหลต่อเด็ดเคโอ้โหมันแต่โคตรสุดดูดิ ช่วงนี้นะครับ ก็เกมใหม่มาแล้วครับ ช่วงโกยเลยก็ว่าได้นะฟรีแรกครับรอไป3,640นะครับ งบ500 ก็สำหรับวันนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเพื่อนๆไม่ไปต่อดีกว่านะครับได้กำไรเน้นๆเห็นๆแล้วอะงบ 500กำไร 3,500เนาะๆเลยนะครับ มาไวจบไวเคมเร็วนะฮะก็ใครอยากได้เว็บตองนะครับไม่ผ่านเอเย่นนะเพื่อนๆไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับทักหาแอดมินรับโปรรับได้ด้วยนะเพื่อนๆ ก็ใครอยากจะแนะนำเกมไหนนะครับ อยากให้เล่นเกมไหนนะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อ